แนวคิดตัวแบบวงโซ่คุณค่าจะใช้เพื่อสนับสนุนการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรแล้ว นั้น โมเดลนี้ยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่การจัดการหน้าที่ทางธุรกิจ ผ่านกระบวนการต่างๆในการดำเนินงานของธุรกิจด้วย ซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจในการนำระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงานในองค์กร ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่า โมเดลห่วงโซ่คุณค่าประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. กลุ่มกิจกรรมหลัก หรือ primary activities ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆ ได้แก่ inbound logistics operation sales and marketing service และ outbound logistics 2. กลุ่มกิจกรรมสนับสนุนหรือ support activities ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆ ได้แก่ administration and management human resource technology และ procurement ส่วนหน้าที่ทางธุรกิจหรือ Business Function ประกอบด้วย 5 หน้าที่หลักๆ ได้แก่ 1. หน้าที่ด้านการผลิตหรือการดำเนินงาน คือการดำเนินการตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ การวางแผนการผลิต การดำเนินการผลิต และการควบคุมคุณภาพ 2. หน้าที่ด้านการตลาด คือการดำเนินการตั้งแต่การวางแผนว่าจะขายอะไร ขายใคร และขายอย่างไร 3. หน้าที่ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือการดำเนินการตั้งแต่การวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและการประเมินผล 4. หน้าที่ด้านการบริหารการเงินและการบัญชี คือการดำเนินการตั้งแต่การจัดหาเงิน การใช้เงิน และการรวบรวมข้อมูลทางบัญชี เพื่อจะทำงบการเงิน 5. หน้าที่ด้านการวิจัยและพัฒนา คือการดำเนินการตั้งแต่การหาหัวข้อ หรือปัญหาในการดำเนินธุรกิจ แล้วนำมาวิจัยหรือพัฒนา เพื่อการแก้ปัญหานั้นๆให้กับองค์กร นอกจากนี้ยังรวมถึงการบริหารโดยรวมขององค์กร ซึ่งก็คือการบริหารงานของผู้บริหารระดับต่างๆในองค์กร ในด้านการวางแผนและการควบคุมการทำงานในหน้าที่ต่างๆ เมื่อนำมาเชื่อมโยงกับหน้าที่ทางธุรกิจ โดยแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังนี้ ด้านการผลิตหรือการดำเนินงาน ตรงกับกิจกรรมย่อยของ value chain ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมการจัดซื้อจัดหา หรือ procurement กิจกรรมโลจิสติกขาเข้า หรือ inbound logistics กิจกรรมการผลิต หรือ operation กิจกรรมโลจิสติกขาออกหรือ outbound logistics ซึ่งทั้ง 4 กิจกรรมนี้มีการเชื่อมโยง โดยเริ่มตั้งแต่การสั่งซื้อวัตถุดิบหรือสินค้า การตรวจรับวัตถุดิบหรือสินค้า จนถึงการผลิตหรือการดำเนินงาน เพื่อนำสินค้านั้นไปจำหน่ายหรือส่งต่อให้ลูกค้า ด้านการตลาด ตรงกับกิจกรรมย่อยของ value chain ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมการขายและการตลาด หรือ s e l l and marketing กิจกรรมโลจิสติกขาออก หรือ outbound logistics กิจกรรมบริการหรือ service โดยทั้ง 3 กิจกรรมนี้มีการเชื่อมโยง เริ่มตั้งแต่การวางแผนการตลาด ไปจนถึงการขายสินค้าให้ลูกค้าโดยรวมการดูแลเรื่องการ ขนส่งให้ลูกค้า การติดตามว่าสินค้าไปถึงมือลูกค้าเรียบร้อยหรือไม่ และการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเมื่อขายสินค้าไปแล้ว ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตรงกับกิจกรรมย่อยของ value chain model ได้แก่ กิจกรรมทรัพยากรมนุษย์ หรือ human resource โดยกิจกรรมนี้มีหน้าที่ในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมด ตั้งแต่การวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือก การบรรจุและการพัฒนาความสามารถพนักงาน การประเมินผลและการให้รางวัล รวมทั้งการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ด้านการบริหารการเงินและบัญชี ตรงกับกิจกรรมย่อยของ Value Chain Model ได้แก่ กิจกรรมการบริหารและการจัดการ หรือ Administration and Management โดยกิจกรรมนี้มีหน้าที่ในการจัดทำบัญชีและการเงินทั้งหมด ได้แก่การวางแผน การประเมิน และการควบคุมภายใน รวมทั้งการจัดหาเงินทุน และการบริหารการเงินในองค์กร ด้านการวิจัยและพัฒนาตรงกับกิจกรรมย่อยของ Value Chain Model ได้แก่กิจกรรมเทคโนโลยี หรือ Research and Development โดยกิจกรรมนี้เป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ ซึ่งอาจมาจากการวิจัยและพัฒนาเอง หรือจัดหามาจากภายนอก การบริหารเชิงกลยุทธ์ ตรงกับกิจกรรมย่อยของ Value Chain Model ได้แก่กิจกรรมการบริหารและการจัดการ หรือ Administration and Management โดยกิจกรรมนี้จะเป็นการจัดการองค์กรใน 3 ระดับคือระดับต้น ระดับกลาง และระดับบน ทั้งในด้านการวางแผนกลยุทธ์และการนำกลยุทธ์ไปดำเนินการ แม้ว่าแต่ละองค์กรมีการแบ่งหน้าที่ทางธุรกิจอย่างชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติแล้วการทำงานของแต่ละหน้าที่จำเป็นต้องสัมพันธ์กัน เพราะกระบวนการทางธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการที่มีการทำงานข้ามสายงานตามหน้าที่ทางธุรกิจ หรือ cross functional process เช่น การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ต้องดำเนินการทั้งในด้านการตลาดที่ติดต่อรับคำสั่งจากลูกค้าโดยตรง แต่ก็ต้องทำงานสัมพันธ์กับด้านการผลิตที่จะที่จะต้องบอกได้ว่าจะส่งสินค้าให้ลูกค้าได้เมื่อใด รวมทั้งต้องทำงานกับด้านการบริหารการเงินในการตรวจสอบเครดิตของลูกค้าด้วย และเมื่อส่งสินค้าไปแล้วก็ต้องส่งข้อมูลให้บัญชี เพื่อบันทึกข้อมูล และ การเงินเพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเป็นต้น ดังนั้นหากพิจารณาในด้านการนำระบบสารสนเทศมาช่วยในการทำงานภายในองค์กรแล้ว โมเดลห่วงโซ่คุณค่าก็สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ลักษณะการทำงานที่แบ่งตามหน้าที่ทางธุรกิจ และสามารถเสนอแนะระบบสารสนเทศที่จะนำมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กรได้ ซึ่งเป็นที่มาของระบบสำคัญระบบหนึ่งที่มีการนำมาใช้ในองค์กรกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเ คือระบบ ERP หรือ Enterprise Resource Planning ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร หรือ Enterprise Resource Planning หรือ ERP คือระบบที่ใช้สนับสนุนการทำงานภายในองค์กร หรือ internal process และเชื่อมโยงสู่กระบวนการธุรกิจภายนอก เช่น กระบวนการขายสินค้าให้กับลูกค้า กระบวนการสั่งซื้อสินค้ากับผู้ขายปัจจัยการผลิต ระบบ ERP ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการจัดการตามหน้าที่ในองค์กร ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย5ระบบย่อยๆ ที่สำคัญ ได้แก่ระบบการผลิต หรือ manufacturing ระบบโลจิสติกระบบการขายและจำหน่ายสินค้าหรือ sales and distribution ระบบการเงินและบัญชี หรือ financial and accounting และระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือ human resource management หากพิจารณาหน้าที่ทางธุรกิจที่กล่าวมาแล้วจะพบว่าสอดคล้องกับระบบย่อยๆ ทั้ง 5 ระบบของระบบ ERP และสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ในโมเดล ห่วงโซ่คุณค่าด้วย ตัวอย่างเช่น ระบบ Financial and Accounting ใช้ในกระบวนการบริหารและการจัดการ ซึ่งอยู่ในกิจกรรมสนับสนุนหรือหน้าที่ทางธุรกิจของฝ่ายการเงินและบัญชี ระบบ Sales and Distribution ใช้สนับสนุนกระบวนการ Sales and Marketing และกระบวนการเซอร์วิสของกิจกรรมหลัก หรือหน้าที่ทางธุรกิจของฝ่ายการตลาด ระบบโลจิสติกใช้สนับสนุนกระบวนการอินบาร์โลจิสติกและเอาบาร์โลจิสติกของกิจกรรมหลัก หรือหน้าที่ทางธุรกิจของฝ่ายการผลิตและฝ่ายการตลาด ระบบ manufacturing ใช้สนับสนุนกระบวนการ operation ของกิจกรรมหลักหรือหน้าที่ทางธุรกิจของฝ่ายการผลิต ระบบ HRM รือ Human Resource Management ใช้สนับสนุนกระบวนการ Human Resource ของกิจกรรมสนับสนุน หรือหน้าที่ทางธุรกิจของฝ่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าระบบ ERP สามารถเชื่อมโยงและสนับสนุนการเก็บข้อมูลของกิจกรรมต่างๆ ทั้งในกิจกรรมหลัก และกิจกรรมสนับสนุนที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่าได้ ดังแสดงในรูป หากนำระบบ ERP ไปพิจารณาร่วมกับระบบ SCM และระบบ CRM จะพบว่าทั้ง 3 ระบบสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรได้ ผ่านทางแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า ดังในรูปที่ปรากฏ ที่แสดงให้เห็นว่าระบบ ERP สามารถนำไปใช้งานได้ในทุกกิจกรรมขององค์กร ทั้งที่เป็นกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน ในเมื่อทุกๆองค์กรที่อยู่ในห่วงโซ่ประทานหรือ supply chain มีระบบ ERP ของตนเองแล้ว หากมีการส่งต่อข้อมูลหรือเชื่อมโยงกันทั้งห่วงโซ่ประทานแล้ว ก็จะเกิดการจัดการของระบบ SCM ขึ้น สำหรับระบบ CRM นั้น เป็นการเชื่อมโยงในส่วนของการเก็บข้อมูลด้านการขายและการจำหน่ายสินค้า ในระบบ ERP เพื่อนำข้อมูลไปทำการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลของระบบ CRM เพื่อเพิ่มคุณค่าด้วยการให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้น ทั้งในด้านการทำการตลาดและการขายในอนาคต และการบริการลูกค้าหลังการขาย ทั้งกับลูกค้าในปัจจุบันและในอนาคต จากรูปแสดงตัวอย่างการนำระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในแต่ละกิจกรรมของธุรกิจขนส่ง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทนิ่มเอ็กซ์เพรสจำกัด ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่ได้นำเสนอในโมดูล3หรือ ISIT Strategy ไปแล้ว กระบวนการหลักของบริษัทประกอบด้วยกิจกรรมในด้านของต้นน้ำได้แก่การนำเข้าสินค้าที่ต้องการจัดส่ง จากลูกค้าผ่านโลจิสติกขาเข้า เพื่อจัดเก็บในคลังเก็บสินค้ารอส่ง จากนั้นส่งต่อไปที่กระบวนการดำเนินการจัดส่งเพื่อจัดเส้นทางการขนส่ง แล้วส่งต่อไปที่กิจกรรมปลายน้ำได้แก่โลจิสติกขาออก ในการส่งสินค้าไปยังปลายทางที่ลูกค้าสั่ง โดยมีฝ่ายตลาดและขายรวมทั้งบริการหลังการขายเป็นผู้ติดต่อกับลูกค้า ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น หรือลูกค้าต้องการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ การขนส่งสินค้าในเที่ยวนั้นๆ ส่วนกิจกรรมสนับสนุนก็จะเป็นในด้านการบริหารและบริการสนับสนุนต่าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ และการจัดซื้อทรัพยากรในองค์กร ซึ่งคล้ายกับองค์กรโดยทั่วไป จากตัวอย่าง Value Chain Model Analysis ของบริษัทนิ่ม Express จำกัดนำมาสู่การนำระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวนการต่างๆ ของบริษัท เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร ดังแสดงในรูปต่อไปนี้สำหรับกระบวนการหลัก บริษัทได้มีการนำระบบติดตามการขนส่งภายใน หรือ Real Time Tracking System ผ่านทางอินเทอร์เน็ต มาใช้ในการติดตามว่าสินค้ามีการขนส่งไปถึงจุดใดแล้ว ณขณะนั้นๆทำให้ลูกค้าสามารถประมาณการได้ว่าสินค้าที่ตนต้องการนั้นจะมาถึงจุดรับเมื่อใด และสามารถวางแผนการทำงานต่อไปได้ เป็นการเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากขึ้น ระบบการจัดเส้นทางการขนส่งหรือ routing system ที่ทำขึ้นเพื่อให้การจัดส่งสินค้ามีความรวดเร็วและถูกต้อง รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถบริการลูกค้า ได้ในราคาที่ประหยัดขึ้น ระบบการสั่งการขนส่ง หรือ computerized shipment system ซึ่งสามารถพิมพ์บาร์โค้ดด้วยตัวลูกค้าเอง และสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายการขนส่งได้ล่วงหน้า ส่งผลให้ลูกค้าสามารถวางแผนการทำงานของลูกค้าได้ดีขึ้น ซึ่งระบบนี้จะเชื่อมต่อกับระบบการออกบิน หรือ Billing System ที่อยู่ในระบบประมวลผลรายการหรือ Transaction Processing System TPS ของกิจกรรมสนับสนุนในบริษัท หรือ Mobile Application ที่ทำให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับฝ่ายขายของบริษัทได้ ที่ช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มจุดบริการที่เป็น drop point ได้มากขึ้นด้วย ก็ทำให้เกิดความสะดวกกับลูกค้า ระบบการจัดการสินค้าในคลังหรือ Warehousing System ที่ใช้กับจุดกระจายสินค้าหรือ distribution center ก็สามารถทำให้การขนส่งทำได้รวดเร็วขึ้น เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาสินค้าที่รับเข้ามา และต้องส่งต่อให้ลูกค้า ในอนาคตบริษัท จะนำระบบอัจฉริยะธุรกิจ หรือ business intelligence หรือ BI มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่ตั้งไว้ หรือ Key Performance Index หรือ KPI ก็สามารถช่วยให้บริษัทสามารถปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น โดยทุกระบบที่กล่าวมานั้น ล้วนส่งผลต่อการแข่งขันในธุรกิจขนส่งสินค้า ที่เน้นความรวดเร็วและความสะดวกของลูกค้า จากที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมดในโมดูลนี้คิดว่าทุกท่านจะเห็นถึงแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านทางห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ และความเชื่อมโยงของหน้าที่ทางธุรกิจผ่านห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจกันแล้ว หลังจากนี้ขอให้ผู้เรียนไปหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านทางห่วงโซ่คุณค่าที่ท่านสนใจ เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสื่อสังคมออนไลน์กันได้นะคะสำหรับโมดูลนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ และพบกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีค่ะ